พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตที่พบเห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งจะเน้นรูปทรงเรียบเรียบ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการขึ้นรูปทรงครับ แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ ผสมผสานกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติทำให้เกิดนวัตกรรม การก่อสร้างรูปแบบใหม่ของประเทศไทยขึ้นมาค่ะ บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด ได้วิจัยและพัฒนาปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ หรือมอนต้าอิงเพื่อใช้ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D Printing โดยใช้เครื่องพิมพ์ระบบ3มิติฉีดขึ้นรูปทำให้เกิดนวัตกรรมของชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดใหม่ ซึ่งสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ เช่น โครงสร้างหลักของอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ และงานตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารปูนซีเมนต์สูตรพิเศษ หรือมอนต้าอิงค์มีคุณสมบัติที่มีความข้นเหลวของเนื้อปูนที่เหมาะสม ง่ายต่อการฉีดขึ้นรูป นอกจากนั้นยังสามารถแข็งตัวและพัฒนากำลังเพื่อรับน้ำหนักในลักษณะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช